您好，先生。您好，女士。先生，您来自哪里？我来自法国，我是法国人。欢迎来到泰国。谢谢您，女士。 สำหรับหน่วยการเรียนหรือบทเรียนที่ 1 ตอนที่ 1 นี้จะเป็นการสนทนาระหว่างนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส ที่เดินทางมาจากประเทศฝรั่งเศส กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ผู้เรียนจะเรียนรู้วิธีการทักทายเป็นภาษาจีนการตั้งคำถามเกี่ยวกับประเทศที่มาของนักท่องเที่ยว การบอกที่มาว่ามาจากประเทศอะไร การบอกสัญชาติ และการกล่าวยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย ำหรับประโยคนี่หาเชี่ยเฉิงแปลว่าสวัสดีค่ะคำว่านี่หาแปลว่าสวัสดีเชี่ยเฉิงแปลว่าคุณผู้ชายหรือคำว่ามิสเตอร์ในภาษาอังกฤษสำหรับประโยคนี่หาหรืชีแปลว่าสวัสดีครับคำว่านี่หาแปลว่าสวัสดีโดยใช้คำว่าหนิงซึ่งแปลว่าคุณหรืชีแปลว่าคุณผู้หญิงซึ่งตรงข้ามกับคำว่าเชี่ยเฉิง ซึ่งแปลว่าคุณผู้ชายในภาษาไทยในที่นี้ใช้คำว่าค่าหรือครับแทนสำหรับประโยค先生您来自哪里แปลว่าคุณผู้ชายคุณมาจากไหนคะคำว่า先生แปลว่าคุณผู้ชายในการสนทนาภาษาไทยอาจจะใช้เป็นคำว่าคุณคะคำว่าหนีแปลว่าคุณคำว่า 来แปลว่ามา คำว่า自แปลว่าจาก คำว่า哪里แปลว่าที่ไหนสำหรับประโยค我来自法国我是法国人แปลว่าฉันมาจากประเทศฝรั่งเศส ฉันเป็นคนฝรั่งเศสคำว่า我แปลว่าฉันคำว่า来自แปลว่ามาจากคำว่า法国 แปลว่าประเทศฝรั่งเศสคำว่าิแปลว่าเป็นหรือคือ คำว่าฝัเรนแปลว่าคนฝรั่งเศสหรือชาวฝรั่งเศสคำว่ารนปกติจะแปลว่าคน สำหรับประโยค欢迎来到泰国คำว่า欢迎 แปลว่ายินดีต้อนรับคำว่า来到แปลว่ามาถึงคำว่า泰国แปลว่าประเทศไทยสำหรับประโยค谢谢你女士คำว่า谢谢แปลว่าขอบคุณคำว่า女士แปลว่าคุณผู้หญิง